ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน บทเรียนนี้ เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึง แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ วัสดีคุณผู้ฟังในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคมนะคะ กับรายการคิดทันข่าวกับสำนักข่าว AC New อยู่กับดิฉันอดิพรทอินทราชค่ะ ผมสุริยาภัยตื่นครับผมค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ เริ่มกันที่ข่าวการเมืองค่ะ แก๊งไอติมละลายหลังนายกเรียกไปเฉ่งค่ะเมื่อวานนี้นะคะ แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ ได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมานะคะ ได้ใช้เวลาในการประชุมไม่นานนัก เนื่องจากว่ามีวาระให้พิจารณาไม่มาก โดยเวลาที่เริ่มประชุมนะคะ ได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาและเลิกประชุมประมาณ 11นาฬิกา30นาทีค่ะ หลังจากนั้นนะคะการประชุมก็มีนายพงเทพเทพการจนารองนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรี นายนัทวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนาย ายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และพลตำรวจโททวัตบุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะ เข้าไปพูดคุยกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรแต่ไม่ทราบว่าพูดคุยกันในเรื่องอะไรนะคะแต่คาดว่าน่าจะคุยกันเรื่องการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวความคืบหน้าในการอุทธรณ์คดีโครงการบริหารจัดการน้ำ และกรณีปมปัญหาแก๊งไอติมค่ะแหล่งข่าวนะคะยังเล่าถึงบรรยากาศภายหลังการประชุม อีกว่า โดยปกติแล้วนะคะนายสุรนันท์มักจะเดินเข้าห้องประชุม แล้วก็มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ันแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้นะคะ นายสุรนันท์หนีกลับกลับไม่มารับประทานอาหารร่วมกับนายกและคณะรัฐมนตรีค่ะ หลังจากที่มีกรณีแก๊งไอติม ขณะที่บุคคลในข่าวนะคะที่โดนพาดพิงจากการถ่ายรูป รับประทานไอศครีมโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะอาทิเลขานุการส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีสองคนที่มีชื่อเล่นว่าคุณสุและคุณแพร ซึ่งปกตินะคะจะร่าเริงสดใสค่ะ แต่วันนี้นะคะต่างพากันนั่งนิ่งๆ ไม่พูดไม่จา แล้วก็มีสีหน้าเครียดอย่างชัดเจน ขณะที่นายธีรัตน์รัตนเสรี นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีรูปในข่าวด้วย กลับมีสีหน้าปกติ แล้วก็หัวเราะได้ตามปกติค่ะด้านผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยหลายคนนะคะก็ได้มีการตำหนิและก็คนในพักอื่นๆก็พากันด่า ทั้งพักว่าโพสต์รูปแบบนั้นได้ยังไงกัน ในการไปทำงานต่างประเทศกับนายก และมาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่เป็นนักการเมืองที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งใครก็รู้ว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับนายสุรนันท์ไม่ถูกกันอยู่แล้ว ซึ่งมาทำแบบนี้คนในพักที่ไม่เอานายสุรนันท์อยู่แล้วก็ยิ่งไม่เอาเข้า ไปใหญ่ค่ะ เพราะว่านายสุรนันท์มีแค่ตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีพักพวก เวลามีเรื่องอะไรก็ไม่มีใครช่วย ซึ่งแหล่งข่าวก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะคะ ครับผม ค่ะ ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะ เฉลิมไม่ติดใจสุรนันท์โพสต์ภาพแก๊งไอติมค่ะ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ ได้กล่าวถึง กรณีที่นายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกมากล่าวขอโทษร้อยตำรวจเอกเฉลิมผ่านสื่อว่า ไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อเลียนเพียงโพสต์ภาพขณะกินไอศครีมพร้อมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อความสนุกสนานภายในกลุ่มเท่านั้นค่ะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักนะคะในการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะ และนอกเหนือจากนี้นะคะยังได้พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตนะคะ โดยจะจัดให้มีการจัดสร้างเรือนโคราชค่ะ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาวิถีชีวิตของคนโคราชแบบดั้งเดิม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา ได้จัดพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิต การสร้างเรือนโคราช ณบริเวณสวนหย่อม ฝั่งตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรนัฐกิจ อินสวรรค์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากรเข้าร่วมพิธี สำหรับการดำเนินโครงการได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 การปลูกเรือนโคราช ระยะที่ 2 การตกแต่งปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ และระยะที่ 3 การจัดนิทรรศการและดำเนินการตกแต่งภายในตัวเรือน ซึ่งระยะแรกนี้ได้มีการสำรวจพบบ้าน หรือตัวเรือนโคราช ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายในเรื่องของภูมิสถาปัตย์ รวมไปถึงเรื่องการก่อสร้าง ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโคราชอย่างแท้จริง โดยเรือนหลังนี้ตั้งอยู่ณอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการประสานติดต่อผู้เป็นเจ้าของเรือน และมอบเรือนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกันนี้จะมีการเตรียมดำเนินการปลูกสร้างในลำดับต่อไป และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน ครับสำหรับโครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิตที่สำนักศิลปะวัฒนธรรมกำลังดำเนินการอยู่นี้นะครับ เราก็มีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะครับบริเวณตรงกันข้ามกับบริเวณลานธรรมนะครับซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นสวนสาธารณะนะครับ เป็นสวนที่นักศึกษาและบุคลากรเนี่ยใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบันนี้ในเรื่องของเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นที่ตั้งของบ้านพัก ของท่านอธิการบดีเก่านะฮะในสมัยตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชพัฒแล้วก็มีการรื้อถอนไปทางสำนักศิลปวัฒนธรรมก็มีแนวคิดนะครับที่จะสร้างซุ้มเรือนบ้านโคราชนะครับ เป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนโคราช แล้วก็สะท้อนถึงวิถีข้าวหรือว่าวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของการทอผ้าต่างๆ ซึ่งเป็นรากเหง้าของชาวโคราชในแผนระยะต้นนี้เราก็จะทำการปลูกเรือนโคราชนะครับ ซึ่งเรือนโคราชที่เราได้ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและได้นำเสนอเบื้องต้นยังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเราได้ทำการสำรวจนะครับ แล้วก็ได้พบเรือนโคราชที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายนะครับในเรื่องของภูมิสถาปัตย์ซึ่งเรือนหลังนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอคง ทางผู้เป็นเจ้าของเนี่ยก็ได้มอบเรือหลังนี้นะครับให้กับมหาวิทยาลัยในการปลูกสร้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านหรือว่ามอบให้กับเจ้าของเรือหลังนี้เนี่ยทางสมาคมสิทธิ์เก่าวิทยาลัยครู นครราชสีมานะครับโดยแกนนำนะก็คือท่านดรนิเทศสุนทรพิทักษ์นะครับร่วมกับอดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมก็คือ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมนได้เป็นผู้ประสานงาน แล้วก็ติดต่อจนได้เรือหลังนี้นะครับ